วัสดีครับ ผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวชภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะทดลองสร้างเอกสารด้วย Google Docs เพื่อเป็นแนวทางให้ทุก ๆทท่านได้ร่วมทำกิจกรรมกันต่อไปนะครับ ขั้นตอนแรก ต้องทำการเข้าสู่ระบบเสียก่อน จากที่เรียนไปแล้วนะครับ โดยเข้าไปที่ account.google.com กรอกที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านลงไป จากนั้นจะเข้าไปที่เว็บไซต์ doc.google.com เมื่อเข้ามาแล้วผมจะเริ่มสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ เพื่อทำพอร์ตโฟลิโอนะครับเป็นเทมเพลตสำหรับกรอกประวัติส่วนตัว ขั้นแรกผมจะทำการตั้งชื่อเอกสารเสียก่อน ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับ จากนั้นก็จะเพิ่มหัวข้อเรื่อง เพื่อเป็นการกำหนดประเด็นหัวข้อของเอกสารนี้ ซึ่งในที่นี้จะกำหนดเป็น ประวัติของผู้สอนวิชา Cloud Technology l เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครับ ต่อไปผมจะแทรกตารางลงไปในเทมเพลตเอกสาร เพื่อจะได้ทำเป็นฟอร์มใช้ในการกรอกข้อมูลได้ ในการทำงานเกี่ยวกับตารางใน Google Docs เราสามารถประสานเซลล์ได้ ด้วยการนำเมาส์ไปคุมที่ตารางที่ต้องการจะประสานเซลล์ และคลิกเมาส์ขวามือแล้วเลือกประสานเซลล์ครับถัดมาผมจะกำหนดหัวข้อย่อยที่ต้องการให้ทุกท่านกรอกข้อมูลลงไว้ทางช่องซ้ายมือของตาราง ทั้งนี้ใน Google Docs สามารถแทรกแถวได้ด้วย ด้วยการคลิกเมาส์ขวามือ และเลือกคำสั่งแทรกแถวด้านบนหรือด้านล่าง ตามที่ท่านต้องการได้เลย จากนั้นผมจะทำการแชร์เอกสารให้ทุกๆทท่านเข้ามากรอกประวัติด้วยการคลิกที่ปุ่มแชร์ ผมเลือกส่งคำเชิญทางอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถเชิญคนอื่นมากรอกผ่านทางการส่งลิงก์ ก็ได้ และอย่าลืมเลือกสิทธิ์ในการใช้งานของคนที่ท่านกำลังจะแชร์ให้ โดยผมจะเลือกให้ทุกท่านสามารถแก้ไขได้ เพื่อจะได้ใช้งานเอกสารร่วมกันได้ เมื่อมีผู้อื่นเข้ามาร่วมใช้งานเอกสารแล้วจะปรากฏรูปภาพโปรไฟล์ของคนนั้น หรือถ้าคนนั้นไม่ได้เข้าสู่ระบบ Gmail ก็จะปรากฏสัญลักษณ์รูปสัตว์ขึ้นมา อย่างเช่น สิงโตนิรนามก็จะเป็นรูปสิงโต นอกจากนี้ ยังมีสีที่แตกต่างกันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคนที่ร่วมใช้งานเอกสารอีกด้วย นอกจากนั้นผมยังสามารถทำการคัดลอกข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน และทำการวางแล้วแก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานได้ด้วยนะครับ ต่อไปผมจะทำการแทรกรูปภาพของตนเองที่จะใช้ประกอบการทำประวัติส่วนตัวลงไป และสุดท้ายนะครับ ท่านก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารออกมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือนำไฟล์ที่ได้ทำการแก้ไขร่วมกันไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้เลยครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ หวังว่าทุกท่านคงจะทำกิจกรรมในบทที่ 2 นี้ได้อย่างสนุกสนานและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับ ขอบคุณครับ